ชีวิตอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะสลาตุวะสลามอะลารอซูลิลอา์อัสสลามุอะลัยกุมอีกครั้งนะครับ ก็สำหรับคำถามแรกนะครับอาจารย์นะพี่น้องที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะฮะว่าชีวิตคืออะไรนะจริงๆ คำพูดนี้เยอะมากนะครับอาจารย์เราถูกถามชีวิตคืออะไรชีวิตคืออย่างนั้นจริง ๆ เรามองในมุมมองของมุสลิมประกอบประกอบกับความคิดเราปนไปด้วยนะครับอาจารย์นะว่าชีวิตเราโอเคฮะจริงๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันก็คือมันเหมือนกับ บทบาทหนึ่งที่เราได้รับ และเราต้องแสดงให้สมกับบทบาทที่เราได้รับฮะฉะนั้นผมถือว่าชีวิตผม หรือชีวิตใครก็แล้วแต่นะครับ เมื่อเราเกิดมามีชีวิตได้ นั่นคือเราถูกคัดเลือก นะจากผู้กำกับหรือผู้จัดนะฮะแต่ผู้เด่นภาพหรือเหมือนกับนักเล่นบอลนะลิเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เราถูกโค้ชเลือกให้เป็นตัวจริงเนี่ยคือตัวจริงเนี่ยคือตัวที่มีชีวิตตัวสำรองเนี่ย อาจจะไม่มีชีวิตก็ได้ นะ ชีวิตก็คือถ้าเขาได้ลงสนามจริง นั่นคือเขาเกิดคนรู้จักเขานะ แต่ถ้าเขายังอยู่ตัวสำรองถ้าไม่มีคนบาดเจ็บหรือไม่มีการเปลี่ยนตัวเขาก็จะอยู่แบบไม่มีชีวิตในโลกของฟุตบอลเลย ฉะนั้นอันทำดูแล้วนะครับ ผมก็ว่าชีวิตเราเนี่ย ก็คือบทบาทหนึ่งที่เราได้รับได้รับการคัดเลือกนะนักฟุตบอลเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกจากโค้ชนะดาราก็ได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดแต่มนุษย์ได้รับคัดเลือกจากพระผู้เป็นเจ้า หรือจากอัลลอฮ์นะครับ ดังนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยแน่นอนบทบาทต้องมีนะครับบทบาททุกคนต้องมี เราจะไม่มีชีวิต หรือว่าเดินไปตามสัเพหระแน่นอน ดังนั้นชีวิตคือบทบาท และชีวิตที่มีค่า ก็คือชีวิตที่เล่นให้สมบทบาทที่เขาได้รับครับผมครับโอเคครับอาจารย์โอเคครับ ก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยเกิดมาพร้อมกับบทบาทเนาะการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสมกับเป็นชีวิตจริงก็คือการเล่นตามบทบาทที่เราได้รับใช่ไหมครับอาจารย์ ครับ ให้เต็มที่เลยครับ ครับทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความหมายของชีวิตก็อย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นว่าหลายๆ คนเนี่ยก็ให้ความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจารย์ก็เน้นย้ำว่าบทบาทก็จะแตกต่างกันเช่นเดียวกัน ทีนี้ครับอาจารย์ผมในฐานะคนคนคนที่ก็ถือว่าเป็นคนยุคใหม่คนยังยังเป็นคนยังหนุ่มอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ ซึ่งในปี 2021นี้ครับอาจารย์คือทาง World Economic Forum เนี่ยก็ได้ให้คำนิยามว่า เป็นยุคแห่งความสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่ เพราะว่าเป็นยุคที่ต้องเกิดมาเจอกับปัญหาหลาย ๆ ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมเอง ปัญหาการเมืองปัญหาสภาพสังคม เยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์ ทีนี้เนี่ยอยากจะทราบว่าคำว่าชีวิตหรือว่ายุคสมัยแห่งความสิ้นหวังของประชาของเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ย เมื่ออาจารย์ได้ยินแล้วอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ ครับอันทำดูดีแล้ว คือก็ต้องบอกนะครับว่าตอนนี้ถามว่าซิดโอเคฮะเข้าใจนะจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าหรือรุ่นที่กำลังจะไปเนี่ยนะฮะมันสิ้นหวังหมดเลยมันรู้สึกเฟลหมดหลายๆอย่างนะครับพี่ซาจริงๆฮะอันนี้อันนี้บอกกันจริงๆนะไม่ใช่แค่เรื่องทุกเรื่องฮะทั้งการบ้านการเมืองหรือชีวิตการศึกษา อะไรทั้งหมดเลยนะสิ่งสิ่งที่น่าสงสารที่สุดตอนนี้คือเด็กที่จบมหกช่วงนี้เนี่ยผมบอกหมดคุณภาพจริงๆนะหมดคุณภาพมากนะด้วยกับการเรียนอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยโอเคเข้าใจนะเขาบอกเป็นยุคแห่งความสิ้นหวัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในมุมมองมุสลิมเรานะครับ มุมมองมุสลิมเราเลยเรามองแบบมุสลิมนะฮะอัลลอฮ์บอกไว้แล้วนะครับ บอกว่าลาตักนาตูมิรอห์มะอย่าหมดหวังนะครับ จากความเมตตาก็คือทุกคนต้องหวังที่จะมีทางออก และมีความเขาเรียกว่าทางออกของชีวิตจะต้องมีตลอด แต่ทีนี้เนี่ยไอความเมตตาที่อัลลอฮ์พูดถึงไม่ให้เราหมดหวัง ให้เราหวังอยู่ตลอด นั่นอัลลอฮ์ผนวกและขยายให้เราเข้าใจบอกว่ามินรอห์มะติลละจากความเมตตาของอัลลอฮ์ ดังนั้นไม่ใช่ชีวิตปัจจุบันหรอกครับ ที่เราสิ้นหวังหมดหวังจริง ๆรุ่นพ่อเราสมัยก่อนเกิดออกมาเนี่ยก็เจอกับสภาพเลวร้ายเหมือนกัน แต่ละสังคมเนี่ยผมดูว่ามันจะมีเลวร้ายในแต่ละยุค จริงๆนะมันจะมียุคเลวร้ายในแต่ละยุคและแต่ละเจนเนี่ยมันจะมีเจอกับสิ่งเลวร้ายทั้งหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็เลยบอกว่าในมุมมองเราเนี่ยความสิ้นหวังหรือว่าความปั่นป่วนหรือปัญหาที่เกิดขึ้น อิสลามเนี่ยถ้าเราดูไปในประวัติศาสตร์อิสลามสอนให้เราสู้กับปัญหาด้วยซ้ำนะอัลลอฮ์ต้องการให้เราแข็งแกร่งนะครับ อัศวินนะฮะถ้าไม่ฆ่ามังกรเนี่ยถ้าฆ่ามังกรไม่ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอัศวินนะเจ้าชายขี่ม้าขาวจะไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องถ้าขี่มาแล้วก็เดินเล่นในสวนแล้วกลับบ้านตราบใดถ้าเขาไม่ช่วยเจ้าหญิงใช่ไหมคนจะแกร่งไม่ได้พี่น้อง ถ้าเกิดมาแล้วไม่เจอปัญหาความทุกข์ยากอะไรเลย ดังนั้นความทุกข์ยากมันเหมือนสิ่งทดสอบว่าคุณเนี่ยจะก้าวขึ้นไปเป็นฮีโร่ได้ไหม ถ้าเจอปัญหาแล้วคุณได้แต่โวยวายแล้วก็เอะอะทำอะไรไม่ได้แล้วเว้ยบ่นบ่นอย่างเดียว คือการบ่นเนี่ยใครก็ทำได้นะเด็กจบอนุบาลก็บ่นได้ เด็กถ้าเด็กจบปริญญาโท และทำได้แค่บ่นเมื่อเจอปัญหา และทำได้แค่ฆ่าตัวตายพี่น้องเสียเวลาทั้งหมดในการเรียนจนจบมาสเตอร์เลย จนจบด็อกเตอร์ฉะนั้นปัญหาคือตัวพิสูจน์ว่าเราเป็นคนจริงหรือไม่นะดังนั้นเราจึงบอกนะครับ อย่าสิ้นหวังอย่าไม่ใช่แค่ยุคเราที่เจอกับปัญหา ไม่ใช่ยุคในการสิ้นหวัง มันมีมาทุกยุค แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฮีโร่ก็มีทุกยุคเช่นกันนะครับฮีโร่ก็มีทุกยุคคนที่ชนะปัญหาก็มีทุกยุคเช่นกัน เราอย่าไปนั่งมองประวัติศาสตร์แล้วนะว่าคนนั้นเก่งอยู่ได้รับรางวัลนั่นบ้างได้ถูกบันทึกในกินเนสบุ๊กอันนั้นคือคือเขาอะไม่ใช่เราอะทางนี้เราจะทำยังไงให้เราถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ว่าเราคือคนหนึ่งนะที่ผ่านปัญหานี้ไปได้ มุสลิมจึงผ่าน 2 อย่าง 1 อดทน 2ดูอาอันนี้จริงๆนะ อดทนนะครับ แล้วขอดูอานะ และสำคัญที่สุด แสดงบทบาทให้เต็มที่ว่าเราเป็นคนจะแก้ปัญหายังไงนะครับ เราจะแก้ปัญหายังไง ให้สมกับที่เรามีสติปัญญานะครับ อินชาอัลลอฮ์นะก็ให้กำลังใจ สู้กันทุกคนนะปัญหามีไว้สู้ไม่ได้มีไว้หนีนะฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับ ครับอาจารย์ก็เป็นแง่คิดที่ฟังแล้วร็อกดีครับ ก็เรียกได้ว่าเได้แง่คิดจากคำพูดของอาจารย์ในในเรื่องนี้ ค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นแนวแบบตรงๆ เลยครับอาจารย์ ซึ่งเอต้องต้องเรียนให้ทราบว่า เอ่อในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเอ่อตัวผมเองหรือว่าหลายคนที่เคยมีการดิสคัทหรือว่าพูดคุยกันเนี่ยเราก็มองว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความเอ่อยากหรือว่าไม่ได้มีไม่ได้มีความยากมากเกินไปหรือว่าเกินความสามารถหรือว่าความพยายามของเรา แต่ว่าอาจารย์ครับในช่วงของวิกฤตโควิดเนี่ยจะบอกว่าหลายคนเนี่ยเปลี่ยนคำนิยามของชีวิตไปเยอะ เพราะว่าจากที่เราคิดว่าโลกที่มันไม่ได้ยากมากหรือว่ามันมันมันง่ายเรียบง่ายสำหรับเราเนี่ย พอเจอวิกฤตตัวของโควิดเนี่ยสิบเก้าเนี่ย โอ้โห หลายคนเนี่ยล้ม แล้วก็หลายคนก็เปลี่ยนคำนิยามเขาเรียกว่าเปลี่ยนคำนิยามการมองโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับ จากที่เอ่อมองว่าอะไรก็จะง่าย สามารถที่จะต่อสู้ได้อะไรเงี้ย แต่ว่าตอนนี้เนี่ยบางคนก็คลุกอยู่กับความทุกข์ เพราะว่าในแง่ของมุมมองทางธุรกิจหรือผู้ประกอบการเองเขาก็เจอปัญหา หรือว่าเด็กรุ่นใหม่ ๆ ที่กำลังจบมาเนี่ย ประกอบกับเจอเรื่องของการบริหารที่มันไม่มีความชัดเจนนะครับอาจารย์มันเลยทำให้พวกเขาเนี่ยก็รู้สึกเดือดร้อนแล้วก็มองมองมองแง่มุมของชีวิตเนี่ยว่าเป็นเรื่องเรื่องยากสำหรับเขาถ้าอาจารย์เอ่อได้ได้เคยติดตามหรือว่าได้เคยฟังเนี่ย เราพบว่าอัตราการฆ่าตัวเองหรือว่าฆ่าตัวเองเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเอ่อปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในสังคมเอ่อปัจจุบันนี้กับคนยุคใหม่นะครับ ทีนี้เนี่ยขอเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆได้ไหมว่า กับวิกฤตหรือว่าท่ามกลางความมืดมนทั้งหมดเนี่ยมองที่ไหนก็มืดทั้งหมด มืดแปดด้านนะครับอาจารย์มีสิบด้านก็มืดสิบด้าน เคล็ดลับที่จะใช้ชีวิตหรือว่าที่จะลุกขึ้นในช่วงที่อยู่ในภาวะมืดนั้นเนี่ย อาจารย์พอจะมีเคล็ดลับแนะนำกับเอ่อคนที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับครับอันดับแรกก็เข้าใจนะแต่แต่ก็ขออนุญาตนะครับพี่น้องที่รับฟังอยู่นะคำพูดบางคำพูดของอาจารย์ก็ขออนุญาตตรงๆง่ายๆ นะครับก็ไม่ได้จะแอปอะไรเยอะเลยครับ จะบอกกันตรงๆนะ ช่วงโควิด ตอนนี้เนี่ย เราฆ่าตัวตายแล้ว เราสิ้นหวังเรานั่งทุกข์แป้งอยู่กับความเครียดตลอดเวลา ขอโทษนะ จนไม่มีแรงไปข้างหน้า และจบชีวิตด้วยการผูกคอตาย ผมขออนุญาตพูดถ้าแบบเพื่อนกับเพื่อนเนี่ย ไอคนที่เครียดจนลุกอะไรไม่ขึ้น ผมบอกมึงนี่ปัญญาอ่อนแล้วแหละนะเพราะว่าอย่าลืมนะโรคโรคติดต่อมึงต้องเขาถ้าพูดกับเพื่อนๆแล้วกับวัยรุ่นมันเข้าใจนะบอกมึงไม่ได้จะเจอแค่โควิดนะอีกสิบปีข้างหน้ามันจะมีโรคอะไรมาอีกแบบก็ไม่รู้ และหน้าที่เราเนี่ยเจอโรคแล้วเครียดบอกไม่ใช่ฮะเมื่อเจอโรคอุปสรรคในการใช้ชีวิตนั่นแหละฮะปัญหาที่เราจะพัฒนาแล้วก็ต่อสู้เพื่อจะเจอโรคในวันข้างหน้าที่จะมาต่อไปนะผมไม่เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบบรรยายแบบสตรีมไลฟ์ซูมอะไรเงี้ยสานะกับออนไลน์เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น อันนี้ก็สื่อหนึ่งที่เราได้เขาเรียกว่าปรับปรุงในงานดาว่านะครับ ได้มีโอกาสพูดคุยอันเนี้ยถ้าไม่ใช่สาเหตุจากโควิด เราไม่มาทำสตรีมยาร์ดแบบนี้แน่นอนเราไม่มานั่งซูมหรอกครับพี่น้อง มันเป็นการพูดที่ไม่มีอัธรสก็บอกตรงๆนะว่า มันไม่เห็นตาคนไม่ด่ากูอยู่หรือเปล่า มันหลับหรือเปล่าว่า มันกินข้าวหรือเปล่า เราไม่เห็นอะไรเลยจ้านะแต่ว่าอันนี้คืออุปสรรคมาทำให้เราขยับขยื่นฉะนั้นจึงบอกนะว่าชีวิตเนี่ย กว่า ขอโทษนะครับขอใช้ภาษาแบบศิลปินง่ายๆเลยนะ มันคือกว่ามึงจะโตขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ย พ่อแม่หมดไปรู้ไปกี่พันล้าน แล้วมึงจะจบชีวิตด้วยไอ้สาเหตุโควิดตัวเล็กๆแค่นี้เนี่ยปัญญาอ่อนมาก แล้วจะมานั่งท้อแท้อมทุกข์กอดเขา่าแล้วก็เอาเชือกมาผูกคือพี่น้องเรายอมแพ้มนุษย์เราเนี่ยสูงอย่างน้อยเนี่ยร้อยห้าสิบเซนติเมตรและเราไปก้มหัวยอมแพ้กับไอ้โควิดที่มองไม่ได้แม้กระทั่งตัวมันแหละครับพี่น้องเลยบอกว่าอัลลอฮ์ทดสอบดังนั้นการทดสอบคือการวัดคนแกร่งเมื่อเราต้องเผชิญและเราเรียกอะไรไม่ได้ยังไงก็ต้องเดินหน้าครับ มันอยู่ที่เราแล้วฮะจะเจอแก่ตัวโควิดนี่ยังไงเจออย่างผู้เข้มแข็ง หรือเจออย่างผู้อ่อนแอ ถ้าเลือกจะเจออย่างผู้อ่อนแอ ไม่ใช่แค่โควิดหรอกครับ คนแบบนี้เจอไข้หวัดใหญ่ก็ฆ่าตัวตายเหมือนกัน เจอแฟนทิ้งก็ฆ่าตัวตาย แต่ถ้าคนแม่งไม่ท้อในสานะ คนแม่งไม่ท้อเนี่ยให้พ่อโควิดมามันก็สู้ มันก็สู้ต่อนะ ฉะนั้นจึงกำลังใจตลอดนะว่าชีวิตไม่ได้มีแค่โควิด อนาคตข้างหน้า อาจจะเจอหนักกว่าโควิดก็ได้ เป็นคนต้องปรับสภาพ คนต้องปรับสภาพไม่เก่ง อย่าแพ้จิ้งจกนะจิ้งจกอยู่ที่มืดปรับสีไอ้ตัวเข้ม คนเนี่ยเวลาเจอหน้าหนาวก็เลยใส่เสื้อบาง เอาไปใส่เสื้อหนา เวลาเจอหน้าร้อนใส่เสื้อบางนี่คือการปรับสภาพและเวลาเจอโรคครับแล้วมึงจะไม่คิดปรับอะไรเลย มึงจะเจอโรคแล้วก็นั่งร้องไห้ สุดท้ายปุกคอตายและสิ้นหวังอันเนี้ยเสียดายความเป็นคนนะครับ ผมไม่รับปากว่าผมจะไม่ทำในอนาคตนะสานะไม่รับปากนะนาอุบิลามินซาลิกวันหนึ่งผมอาจจะท้ออาจจะล้มลงไปเลยก็ได้ แต่จะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดวินาทีนี้ผมจะไม่คิดฆ่าตัวตายยังเดินต่อไป ฉะนั้นทุกคนนะครับต้องสู้ ชีวิตมันต้องสู้ เพราะชีวิตไม่ได้มีแค่โควิด -19 นะครับอินชาลลอนะครับอครับอาจาการปิดปิดปิดปิดคือหมวดได้ค่อนข้างจะดีครับว่าเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าเออจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์คือผมเห็นด้วยกับคำพูดของอาจารย์ แต่ว่าสิ่งที่เราเองต้องฮิวหรือว่าต้องช่วยกันสปอร์ตก็คือเรื่องของสภาวะจิตใจ หรือว่าเรื่องของ เออเขาเรียกว่าความแข็งแกร่งด้านอารมณ์ถ้าเปรียบเทียบตามที่อาจารย์พูดเนี่ยถ้า ถ้าให้เห็นง่ายๆเนี่ยคือก็ชีวิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเล่นเกมใช่ไหมครับเกมเนี่ยมันจะมีด่านบอสด่านบอสเนี่ยเราจะต้องต่อสู้ให้ชนะ แต่เมื่อต่อสู้ด่านบอสนี้ชนะแล้วเนี่ยเพื่อที่จะไปเจอบอสอีกตัวหนึ่งแล้วมันจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น ดังนั้นเนี่ยทุกภาวะหรือว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนการเล่นเกมเนาะอยจานการเจอปัญหาใหญ่ๆเนี่ยก็เหมือนการที่เออได้เจอกับตัวบอสหรือว่าตัวอะไร เมื่อเราผ่านตรงนี้ได้เนี่ยอีกก้าวหนึ่งก็จะไปได้ไกลอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างซึ่งในแง่ของมุสลิมเองเนี่ยพ่อผมชอบชอบบอกอยู่เรื่อยเลยครับว่าหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามปัญหาได้ก็คือลายารดูกอดอาอิลัดดัวก็คือการขอดูอา ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ อันนี้เป็นแง่มุมของคนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือว่ามุสลิมอย่างเราอย่างเงี้ยครับ โอเคครับอาจารย์ดังนั้นก็ได้แง่คิดในส่วนนี้ ทีนี้ครับอาจารย์ เออผม ผม ผม ผมอยากจะถามว่า อาจารย์เนี่ย เอ่อ ตัวอาจารย์เองเนี่ยคุกคีกับเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ย หรือว่าทาเจ็ดคนที่เอ่อฟังการบรรยายของอาจารย์เนี่ย ก็มีตั้งแต่ผู้สูงอายุวัยกลางคนจนถึงวัยรุ่นเด็ก ๆต่าง ๆ ทีนี้เนี่ยครับอาจารย์ พอในช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้าถึงตัวของเอ่อคนกลุ่มนี้เลยหรือว่าในช่วงภาวะโควิดครับการงานหรือการใช้ชีวิตของอาจารย์มีมีการเปลี่ยนไปบ้างไหมครับอาจารย์ มากน้อยเพียงใดครับ ก็ยอมรับนะครับสาว่าส่วนใหญ่เราก็จะชอบทำกับเยาวชนในสานะบรรยายหรืออะไรก็แล้วแต่ผมผมว่าพวกมันถึงดีพวกมันใจมันได้นะเพราะวัยรุ่นมันไม่มีผลประโยชน์นะฮะวัยรุ่นมันไม่มีผลประโยชน์มันมีแต่ใจกับใจจริงๆนะฉะนั้นเวลาเหตุการณ์ปกติเวลาเราบรรยายนะครับ ไปไหนมาไหนก็จะได้เจอกับไอ้วัยรุ่นเยาวชนอะไรมันก็เยอะก็ได้มาคุยมาพูดคุยนะเวลาบรรยายเนี่ยมันก็ถึงอกถึงใจเพราะผมมองตามันด้วยนะมันก็มองตาเราด้วย แต่ที่พอเจอเหตุการณ์โควิดปั๊บเนี่ย วิถีชีวิตบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะมาก หนึ่งในนั้นคือการบรรยายอันนี้ต้องยอมรับครับว่าเวลาบรรยายเวทีเนี่ยอย่างอิซาเองหรือว่าใครที่เคยเคยดูดูผมบรรยายเวทีเขาก็จะบอกโอ้ทำไมต้องตะโกนด้วยวะอาจารย์นะทำไมตะโกนทำไมต้องตะคอกก็บอกผมก็บอกว่าให้กูพูดดิกูก็พูดไม่ได้เหมือนกันเชื่อไหมฮะถ้าวันไหนผมบรรยายเสียงไม่ดังในซาผมไม่ได้ตะโกนนะผมกลับมาเหมือนกับเหมือนกับเล่นคอนเสิร์ตแล้วปล่อยเพลงไม่หมดทุกเพลงอย่างเงี้ยมันกลับมาเครียดนะครับมันกลับมาเครียดมากมันเหมือน จ้พูดง่ายๆเหมือนเคิร์กโคเบน เล่นดนตรีแล้วไม่ได้ฟาดกีตาร์เงี้ยมันกลับมามันรู้สึกมันไม่มันไม่สุดมันอะไรวะติดฉะนั้นเนี่ย เวลามาบรรยายแบบนี้ปั๊บเนี่ยจุดหนึ่งนะก็คือวัยรุ่นบางส่วนนะที่เขาเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฟังบรรยายทาง YouTube ทางอะไรอย่างเงี้ยนะะเราก็จะห่างจากพวกพวกเขาไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแต่ยอมรับว่าวัยรุ่นเนี่ยมันก็มีมีทักมาในในในในอินบ็อกซ์ในไลฟ์ในเพจนะฮะคือวัยรุ่นอย่างหนึ่งคือมันฟังมันฟังมันฟังพวกนี้อยู่ นะครับแต่ความที่หายไปเนี่ยจุดหนึ่งก็คือ การได้ใกล้ชิดและการได้พูดคุยการได้พบปะนะการได้กระตุ้นพผมเชื่อว่า ถ้าเจอได้ตามองตาเนี่ยและได้คุยได้นั่งได้บรรยายได้เห็นด้วยกันเนี่ยได้สัมผัสกันเนี่ยมันจะถึงใจมากกว่าที่เราผ่านทางโซเชียลแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าความห่างไกลโอเคมันห่างไกลจริง แต่ว่างานดาว่างานศาสนาเราก็ยังเดินต่อไปนะครับพอจุดนี้ในสาขออนุญาตพูดแป๊บหนึ่ง ผมไม่เคยร้องไม่เคยไม่เคยจุกน้ำตาในสั์ผมส่วนตัวชีวิตอ่ะนะเออไม่เคยนะ ฟังบรรยายแล้วร้องไห้เนี่ยผมไม่เคยนะครับแล้วฟังบรรยายตัวเองผมก็ไม่ไม่ฟังไม่ไน้จริงๆบางคนบอกอาจารย์เคยเปิดของตัวเองฟังไหมผมก็ไม่ฟังเหมือนกัน แล้วบางทีเราก็เขินไปอายบางทีเดินไปบางที่เขาเปิดผมต้องหลบเลยนะฟังไม่ได้เหมือนกัน มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงโควิดระลอกระลอกแรกนะฮะระลอกแรกเลยนะยอมรับว่าตอนนั้นปรับตัวก็ไม่ทันเหมือนกันนะตกใจพอปุ๊บเนี่ย มันมีวัยวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับจะทักมาหาผมนะฮะแล้วก็โอนตังค์มาให้ผมหนึ่งพันบาท จริงๆพันเดียวเนี่ย มันไม่ได้เยอะหรอกครับ นะถ้าจะพูดด้วยค่าเม็ดเงินนะ นิดเดียว แต่สิ่งที่ทำให้เราจุกแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ครับใจแม่งได้จริงๆว่า วัยรุ่นคนนี้มันบอกผมว่า ผมไม่เป็นไรนะอาจารย์ แต่ดาอีของอลอต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป นะ ในยะคือผมก็รู้จักว่าไอ้วัยรุ่นคนนี้เนี่ยไม่ใช่คนรวย แต่ความรู้สึกที่เขาบอกว่า ผมเนี่ยอดได้ ผมเนี่ยทำธุรกิจค้าขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรดัน แต่จะให้อาจารย์เนี่ย ได้ใช้จ่ายเนี่ยกครอบครัวมีชีวิตต่อไปคืนหนึ่งพันบาทมันจะไปมีชีวิตอะไรยาวขนาดไหน มันไม่ใช่อย่างนั้น แต่สิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในสาคือ ใจไอ้หนุ่มคนนี้เนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าหนึ่งหนึ่งสิบพันล้านบาท ผมให้ความรู้สึกว่าวัยรุ่นเนี่ยเวลามัน มันเข้าใจแล้วมันใจมันต้องการทำอะไรเนี่ย มันทำให้คนอย่างเราเนี่ยนะ ร้องไห้ได้เหมือนกัน คำพูดของเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ได้จบปริญญาไม่ได้แทบแทบจะไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆเลย แต่คำพูดดิบๆแบบนี้เนี่ย มันทำให้หัวใจเราสะเทือนเหมือนกันนะครับบอกว่ามันทำให้เราู้สึกว่าอ๋อมาชาล็อกเขามีหัวใจแบบนี้นะมันทำให้จุดหนึ่ง ผมต้องสู้ต่อในงานศาสนาอย่างน้อยที่สุด พวกวัยรุ่นพวกนี้มันยังฟังอยู่ และก็เนียดอินชาลอเราต้องเดินร่วมกับพวกเขา จนวันตายนะก็ขอดูอาจะให้ทำงานกับเยาวชนวัยรุ่นจนวันตายนะ อินชาอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์ครับก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องประทับใจในช่วงของโควิด ที่ผ่านมานะประทับใจเลยครับเรียกได้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยก็มีหลายรสชาติเนาะมันก็จะมีช่วงที่ดีช่วงที่ไม่ดีเราก็เจอเจอปกบนกันไปนะฮะอาจารย์ทีนี้ครับอาจารย์ เออผมเนี่ย มาติดตามอาจารย์ดูเอ่ออยู่อยู่สม่ำเสมอ แล้วก็ผมพบว่าเอ่อช่วงหลังฮะอาจารย์ อาจารย์เนี่ยผันตัวมาเป็นจิตกร ผมเห็นอาจารย์วาดรูปค่อนข้างเยอะมีการไลฟ์ขายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมผมอยากให้อาจารย์พูดพูดให้ฟังหน่อยครับว่าอะไรที่ทำให้จากผู้ที่เป็นผู้บรรยายธรรมเนี่ย หรือว่าผู้สอนศาสนาเนี่ย ผันตัวมาเอ่อวาดรูปเอ่อเป็นจิตกรเขาเรียกว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่หลาย ๆ คนไม่เคยเห็น เป็นการการเปลี่ยนหลาย ๆท่านเนี่ยคือพอไปคุยว่าผมจะคุยกับอาจารย์บับลี่นะเขาถามว่าอาจารย์บับลี่เป็นยังไงผมก็อธิบายเขาแล้วก็พูดถึงการวาดรูปของอาจารย์หลายท่านบอกโอ้โหไม่เคยเห็นมุมนี้ของอาจารย์เลยครับทีนี้ผมอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าอะไรหรือว่าจุดจุดจุดกำเนิดตรงไหนที่ทำให้จากนักบรรยายธรรมเนี่ยเอ่อกลับมาหรือว่าได้มีการวาดรูปแล้วก็มีการไลฟ์ขายด้วยอาจารย์ ครับอันนั้นคแรกเอาคำถามนี่นี่จี๊ดอีกแล้วนะจี๊ดอีกแล้วนะขึ้นเลย ขึ้นเลย แล้วบอกว่าจริงๆเนี่ย ผมก่อนจะมาเรียนศาสนาผมเรียนศิลปะมาก่อนนะฮะที่เป็นช่างศิลป์นะครับเรียนศิลปะมาก่อน แต่ทีเนี้ยตลอดเวลาที่เราบรรยายเนี่ยผมก็วาดอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ขายแค่นั้นเองนะใช้เวลาว่างนะครับก็วาดบ้างทำบ้าง มันมาจุดดึงอ่ะที่เริ่มคิดจะขายอ่ะนะ ก็ต้องบอกตรงๆ เพราะเราไม่มีตังค์ช่วงนั้น นะ พะโควิดมา ผมเป็นคนไม่มีเงินเดือนนะครไม่ได้ว่าทำเป็นพนักงานเงินเดือน บางทีเราโอเค เวลาเราได้ไปบรรยายบรรยายพี่น้องฮัดียาบ้างอะไรต่างๆ บ้าง ก็คือทำดูแล้วอร่อยริสกีนะจากเส้นทางนั้นนะนะพอปุ๊บเนี่ยพอโดนบททดสอบปั๊บเนี่ย ก็คุยกับแฟนนะแฟนก็ตอนแรกแกก็อยากจะค้าขายคือแกชอบขายอยู่แล้วนะแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบค้าขายนะปุ๊บเนี่ย พอคุยไปคุยมาผมก็ติดอยู่นิดเดียวเพราะว่าเอ้เราจะขายรูปดีไหมแต่อีโก้เราก็ยังมีอ่ะความ ความคิดโง่ๆมันมันก็ยังมีอยู่เราอะเราไอ้กูจะขายแล้ว เขาจะคิดอะไรไม่ว่าคนดูแล้วหาว่าไม่มีกินหรือเปล่าว่ามาขายงานอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรมันอับตกตกอับตกอับจนอะไรหรือเปล่าคิดเยอะในสาคิดเยอะนะผมไม่ใช่ไม่คิดนะ คิดเยอะมากด้วย แต่ในขณะเดียวกันโอเครูปเราทำอยู่ ทำปุ๊บแต่ไม่ได้คิดขายนะจ๊ะไม่คิดขายเลยพอตกปุ๊บเนี่ย ทำยังไงว่า แฟนผมพูด คำเดียวในสาคำเดียวนะผมบอกว่า นี่แหละฮะ ต่อให้เป็นนักพูด จะเป็นสิงโตที่ไหนก็แล้วแต่ พอเจอคำพูดเมียไปเนี่ยเราคลางแมวเมียวเมียวเลยนะฮะคำเดียว บอกผมคำเดียวนะแม่แม่จะรักศักดิ์ศรีแล้วปล่อยให้เมียลูกอดตายแค่นั้นใช่ไหมแค่นั้นเองนะจุดนั้นเดียว แกไม่ได้บังคับนะ แต่ให้คิดเมื่อเถียงกันพูดปั๊บเนี่ย มันจุกให้คิดเออกูต้องทำแล้วแล้วกูจะทำอะไรอ่ะกูจะไปอยู่ๆไปทำ ไม่ได้แล้วเลือกสิ่งที่ผมรักที่สุด และคิดว่าทำได้ ผมเลยวาดรูป วาดอยู่แล้วก็ตอนแรกขายเล่นๆในซานะไม่ได้คิดแบบขายพี่น้องก็ซื้อกันทำอยู่เลยนะพอโพสขายปุ๊บเออก็พี่น้องก็ซื้อแรกๆเราก็โอเคนะผมจะทำสีน้ำก่อนตอนแรกนะครับ สีน้ำนะพอขายไปขายไปปุ๊บเออมารู้สึกพี่น้องทักมาทำทำเป็นสีน้ำมันบ้างปัจจุบัน ผมก็ติดอีก เป็นคนคิดเยอะจากคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดเลยพอเขาบอกว่าจะทำสีน้ำมันผมผมจะทำได้ไหมเพราะทิ้งไปนานมาก กลัวเมียอีกมากระตุ้นกลัวตั้งแต่ยังไม่เริ่ม ดูนะไม่รู้มากระตุ้นหรือมันด่าก็ไม่รู้กลัวแต่ยังไม่เริ่มถ้าไม่ลองจะรู้ได้ยังไง ลองก่อนไหมลองสักครั้งถ้ารู้ว่าทำไม่ได้ก็หยุดแค่นั้นนะ ผมตัดสินใจเอาเงินก้อนหนึ่งไปซื้อสีกลับมาทำ วันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กลับไปทำสีน้ำเท่าไหร่เลยนะเพราะติดใจสีน้ำมันเลยบอกว่าจุดเดียว พอทำปุ๊บเนี่ย ปรากฏว่าพอได้ได้ได้ทำขายสิ่งหนึ่งมันตอบโจทย์กลับมาได้ใจว่า รูปงานวาดรูปเนี่ยเป็นงานที่ผมรักมากนะและสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมเคยขอดูอาต่อร้อนในสานานมาก นานจนบางทีเราลืมไปแล้ว ผมเคยขอกับอัลลอฮ์ว่า ขออย่าล้อให้ ผมเนี่ย ได้ให้การวาดรูปผมเป็นอิบาดัตด้วย ซึ่งก็ดูไม่ออกว่าจะเป็นจะวาดรูปเป็นอิบาดัตยังไงของมันว่ามันวาดเอาสนุกอะให้วาดรูปเป็นอิบาดัตด้วย มายุคโควิดปั๊บชัดเจนนะผมวาดรูปแล้วผมขายออกหาเงินเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตเลี้ยงคนในบ้านได้ การแสวงหาดิสกีด้วยวิธีฮาลานนั่นคืออิบาดัตชนิดหนึ่งผมขอ อัลลอฮ์ให้น่าจะเกือบเกือบสิบปี ถึงจะได้รับดูอาบทนี้นะเลยบอกว่าความสุขนะวันนี้เนี่ยบางทีทำรูปสุดท้ายนะ นอกจากขายได้ มันเหมือนกับเราได้ทำในสิ่งที่เรารักอีกหนึ่งอย่างในชีวิต ผมเลยบอกทุกคนเลยนะครับ ว่า งานบรรยายไม่ใช่อาชีพผมเมองานบรรยายคือชีวิตนะแต่การวาดรูปแล้วขาย อันเนี้ยคืออาชีพของบับเลียบดุรมาจริงๆนะนะครับมีความสุขนะแต่อันดีแล้ ทำดีละครับอาจารย์ก็ถ้าเกิดคนคนยุคนี้เนี่ยคนสมัยเนี้ยเขาเรียกว่าได้ทำงานที่เป็นแพชชั่นของตัวเองอ่าถูกต้องฮะแต่ผมมาคิดภาษาอังกฤษไม่ออกซะเพราะเราไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษถูกต้องแล้วขอโทษไม่ได้เงินก็มีความสุขในบางจุดนะตอนแรกๆเนี่ยขออนุญาตนะครับแป๊บนึงขอขออนุญาตแป๊บนึงจ้ะแรกๆ ผมขายบางทีไม่มีคนซื้อ กลับมาคิดเหมือนกันนะเอาแล้วกูเครียดเหมือนกันในยุคช่วงแรกๆอ๋อแต่สิ่งหนึ่งที่มันมันเป็น ตอบโจทย์ออกมานะมันเลยทำในสิ่งที่เรารักอะะมันเหมือนผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งอะผมมีความสุขแล้ว ที่ผมได้โทรไปทักเขาสบายดีไหมครับ แต่เขาบอกไอ้บ้าแล้ววางสายเนี่ยผมมีความสุขแล้ว อย่างน้อยได้ทำสิ่งที่ผมรักหันล้านอารมณ์อีกเรื่องนะอันนี้ในกรณีวัยรุ่นก่อนๆนู้นได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักจริง ๆครับ สุขละสุขครับน้ำดรินแล้วทำดีละอาจารย์ฟังแล้วรู้สึกเออจะจะใช้คำว่าอิจฉาดีไหมครับเพราะว่า เอ่อได้ทำงานที่ตัวเองรักจริงๆ ครับเขาบอกว่าทำงานที่เอ่อเป็นแพชชั่นของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เรารักเนี่ยต่อให้ไม่ได้ผลตอบแทนกลับมา เนี่ย เราเองก็มีความสุขมันเป็นความสุขทางใจนะครับ อาจารย์อาจารย์ทีนี้เนี่ยเอ่อในแง่ของการการเป็นเด็กเอ่อเพาะช่างใช่ไหมครับอาจารย์ ผมเรียนช่างศิลป์ฮะเออสถาบันเดี๋ยวสถาบันคุกคุกเขามาคู่ขนานเพื่อนกันนะเพราะช่างนี่เพราะช่างจะรุ่นใหญ่นิดนึงผมเรียนช่างศิลป์นะครับ อ๋อโอ้โหชั้นชั้นสี่นี้ก็ใช้ได้นะครับ อาจารย์ก็เด็กหล่อฮะเด็กหล่อครับ โอเคครับ อาจารย์แล้วแล้วทีนี้เนี่ยนี่ผมว่าน่าจะเป็นการเปิดประวัติอาจารย์บ๊อบลี่แบบแอคทีฟมากเพราะว่าหลายคนคงไม่รู้เลยอาจารย์ทีนี้เนี่ยการได้แบบมาเป็นจิตรกรช่วงนี้ การได้วาดรูปที่จริงมันก็เป็นงานที่อาจารย์รักอยู่แล้วครับ ทีนี้ผมอยากถามว่าเอการวาดรูปหรือว่าศิลปะครับ อาจารย์มันมันให้อะไรกับอาจารย์ด้วย ในฐานะที่เป็นอาจารย์นะครับ จะอันแรกเลยซานทำไปแล้วให้เงินนะอัสบับคือได้ที่สีนะอันนั้นแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งในซาผมเคยเคยดูก่อนเวลาเราเรียนนะ บอกศิลปะมันเป็นการ เคยเห็นศิลปะบำบัดใช่ไหมคนเป็นโรคไบโพล่าซึมเศร้า ใครมาทำศิลปะ ตอนแรกผมก็งงนะจะไปรักษาได้ไงเพอร์เจอร์ไอ้พวกนี้แต่ทั้งที่ผมทำงานศิลปะตอนนั้นนะแต่วันวันนี้เนี่ย เวลาเรามาทำเนี่ยมาชาลล์อย่างหนึ่งเลยนะ เวลาได้เอาพูกกันแล้ว ปาดไปที่เฟรมที่แคนวาสลงสีไปเสร็จเนี่ย เวลาทำเราจะไม่รู้สึกอะไรแน่ซะนะมันเหมือนเรามุ่งไปตรงนั้นนะครับ แต่เวลาเสร็จเนี่ย เชื่อไหมครับพี่ซาผมรู้สึกเหมือนกับ เหมือนมันเราโกรธใครมาสักอย่าง และเราได้ระบายออกไปหมดในเฟรมครับความโกรธเราจบนะหรือความรู้สึกที่มันอึดอัดมันเหนื่อยพอเราจบวางเซนไลเซนปุ๊บรู้สึกมันเหมือนมันเหมือนมันยกอะไรออกจากอกเลยฮะเลยบอกว่า สิ่งหนึ่งอันนี้เนี่ยอินมูนี้ก็เป็นศิิศาสตร์ที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษยชาตินะครับ ในเรื่องศิลปะก็ถือเป็นความรู้ของอัลลอฮ์นะครับ มันเป็นการปลดปล่อยบางอย่าง ผมเข้าใจแล้วนะงานบางชิ้นทำไมฝีแปลงจึงหยาบทำไมฝีแปลงศิลปินแต่ละท่านจะออกมาไม่เหมือนกันนะเลยบอกว่าฝีแปลงคือลายมือในซานะ พี่น้องที่ดูอยู่ฝีแปลงของศิลปินทั้งหมด คือลายมือของเขาบางคนลายมือสวย บางคนลายมือหวัด บางคนลายมือหยาบบางคนถ่ายทอดอารมณ์ทั้งหมดเขาลงในภาพนั้นหนึ่งมันเป็นการ ระบายความรู้สึกของเราลงในภาพ โดยไม่ต้องพูดกับใครก็ได้นะมันปลดปล่อยได้อย่างหนึ่งนะครับ และสองนะ มันเป็นการซึมซับเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ชัดเจนมาก มนุษย์เนี่ย พยายามจะเรียนแบบธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้าง และงานที่ยิ่งใหญ่ของศิลปินตั้งแต่ระดับโลกจนมาระดับปัจจุบัน ยิ่งใหญ่จริง ๆ จนสร้างชื่อเสียงให้กับตัวศิลปินเองได้เนี่ย ก็คือว่าในสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเรียนแบบในมรรคโลกที่อัลลอฮ์สร้างนะ ก็คือแลนด์ แลนด์สเคปวิว อะไรต่างๆ ทั้งหมด ถ้าเราว่าแล้วคิดด้วยเนี่ยนะศิลปินทั้งหมดนะเอาเคมุสลิมเราเนี่ย ก็เช่นกัน เราตั้งขายอย่างเราดูบ้านแล้วเราวาดต้นไม้สักหนึ่งต้น ถ้าใช้ความคิดเราจะดูเลยนะ ต้นต้นเดียวเขียวเหมือนกัน แต่มิติการเขียวคนละแบบเลย ใครทำได้ขนาดนั้นนะถ้าวาดไปแล้วคิดไปอีมานเพิ่มนะ แต่ถ้าวาดแล้วไม่คิดอะไรเลยก็ได้เงินอย่างเดียว พร้อมกับอีมานที่ไม่เพิ่มพูนอะไรเลย ทั้งหมดคือการเอกระการการวาดรูป มันคือการเพ่งฮะแล้วก็พิจารณาและสุดท้ายเนี่ย เราจะเห็นว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ สีต่างๆ ในธรรมชาติทั้งหมดนะมันเกิดมาได้ยังไง สีชมพู สีแดง สีเขียว สีอะไรต่าง ๆ แล้วมนุษย์เรียนแบบสีนั่นแหละครับ เพื่อจะสรรสร้างงานอันยิ่งใหญ่ของตัวเอง ซึ่งก็ไม่พ้น มนุษย์คิดสีแดงไม่ได้ มนุษย์อยู่ๆจะคิดกูจะเอาสีเขียวเลมอน เหลืองเลมอน เขียวแซกรีนคิดไม่ได้ มนุษย์จะคิดสีไม่ได้ ถ้ามันไม่เคยเห็นสีที่อัลลอฮ์เคยสร้างเอาไว้ จากธรรมชาติทั้งหมดนี่แหละครับ ความยิ่งใหญ่ที่เราสัมผัสได้ว่าอัลลอฮ์มีจริงจริง ๆ ครับอนนัุ้ลิและอ๋อครับอันนี้นี่เขาบอกว่างานศิลป์เนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นงานเอ่อเขาเรียกว่าเป็นงานเล็ก ๆ น้อยๆเขาบอกงานศิลป์เนี่ยมันบ่งบอกได้ถึงหลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองวัฒนธรรมชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยไปคุยกับอาจารย์การการเขาเรียกว่างานศิลป์เนี่ยมันมันเพิ่มเรื่องของศาสนาเข้าไปด้วยอาจารย์ อันนี้มันทำให้แบบ โอ้โหฟังแล้วงานศิลปะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ก็เป็นไม่แปลกใจที่หลาย ๆ ท่านนี่ให้ความสำคัญกับมันนะมันเป็นอีกหนึ่งสุนทรียภาพของการใช้ชีวิตหลายคนเนี่ยคือหลายคนก็ให้ความหมายของเออเขาเรียกว่าสุนทรียภาพเนี่ยว่าคือการที่ได้ซึ้งการได้ทราบซึ้งในการทำอะไรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดการร้องการอะไรต่าง ๆ ในแง่มุมของอาจารย์เองเนี่ยผมก็ดูว่าจะเป็นในด้านของงานศิลป์อย่างนี้ใช่ไหมครับ อาจารย์ ครับอาจารย์ครับ ทีนี้เนี่ยพอพูดถึงงานศิลปะแล้วในแง่ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์พอจะมีจิตรกรที่เป็นไอดอลหรือว่าจิตรกรที่ชอบหรือว่ามีภาพภาพวาดไหนที่อาจารย์แบบชอบหรือว่าเป็นอินสปิเรชันไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อาจารย์เรียนมาหรือว่าปัจจุบันนี้มีมีแล้วเปล่าครับอาจารย์ ครับ คือต้องบอกก่อนถ้าย้อนไปสมัยเรียนเนี่ย ไม่มีเลย ไม่มีเลยนะ เพราะตอนนั้นเราเรียนก็คือวัยรุ่นในสายยังไม่ได้ค้นหาชีวิตอะไรเท่าไหร่นะเป้าหมาย แต่พอเราเริ่มเข้าไปจริงจังกับมันปั๊บเนี่ย ยอมรับนะครับว่า คือศิลปินที่ผมเรียกว่าเป็น เออเขาเรียกอะไรภาษาพูดง่ายๆเป็นไอดอลหรือว่าแบบ เราชอบดูเขาแล้วมันเป็นกำลังใจสอนชีวิตนะถึงแม้เขาไม่ใช่มุสลิมก็ตามเนี่ยผมชอบ ถ้าผมเอ่ยชื่อ แม้คนไม่เรียนศิลปะก็รู้จักแกเนาะผมเอ่ยชื่อแวนโกะอย่างเงี้ยนะผมชื่อวินเซนต์ปั๊บเนี่ย แวนโกะนี่ขอโทษนะครับีิซาถ้าพูดภาษาศิลปะง่ายๆเนี่ยทั้งชีวิตแม่งขายรูปได้รูปเดียวคนอะไรอ่ะขายได้รูปเดียวนะ และได้ตีเป็นราคาไทยใน่หมื่นกว่าบาทแค่นั้นเองแต่สิ่งที่แปลกใจอ่ะนะแวนโก้ไม่เคยหยุดวาดรูปเลยเลยแวนโก้ไม่เคยหยุดวาดรูป คนจะดูถูกงานหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่แกก็ยังวาดของแกต่อไป ทำต่อไปนะทั้งที่แวนโก้ไม่รู้จักอัลลอฮ์ทั้งที่แวนโก้ไม่รู้ว่าหลังที่เขาเสียชีวิตอัลลัมบารซักคืออะไร เขาไม่รู้อะไรเลย เขาบูชาอย่างเดียวคือความตั้งใจที่เขายึดถือว่า เขามีสิ่งตรงนี้และเขาต้องทำตรงนี้โดยไม่แคร์ผู้คนว่าคนจะชอบงานเขาหรือไม่ก็ตามซึ่งงานที่ผมชอบในกรเวนโคตรเลยนะเพราะเขาสามารถทำงานที่ยุคนั้นคนไม่ทำกัน ถ้าทำงานแนวนี้คนไม่ซื้อแน่นอนซาเพราะว่ามันคือมันไม่สวยในสายตาของคนยุคศิลปะยุคนั้นนะครับ แต่เขายังยืนหยัดในตัวเขาและเดินหน้าต่อนะครับ จนกระทั่งตายนั่นแหละฮะหลังจากวันนี้ลูกของแวนโกหนึ่งรูปไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท นะฮะต่ำๆนะอันนี้คือเกรดเกรดต่ำๆนะนะ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท แต่ที่น่าเสียดายแวนคุกไม่มีโอกาสเห็นความยิ่งใหญ่ของเขาตลอดชีวิต วันนี้ในฐานะเรา มุสลิมนะผมชอบเขาตรงนี้นะที่เขาล้มแต่ไม่ลุกล้มแต่ลุกได้ ล้มแต่ลุกได้ ไม่มีเงินจะกินแต่ไม่ทิ้งพวกกัน แล้ววันนี้เราเจอโควิดอ่ะเราเราแม่งจะแพ้ไปแล้วหรอวะเรายังมีข้าวกินเนี่ย เรายังมีอาหารเนี่ยเรายังเดินไปเซเว่นเราเดินไปซื้อของมินิมาร์ทได้เนี่ย ทั้งที่แวนโคบางทีมันไม่มีตังเลยในกระเป๋า แต่ยังมีผู้กันอุดมการเขายังอยู่ในมือเขาตลอดนะนี่จุดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้เราอิคราอาจารย์อัลลอฮ์ให้เราอ่าน ไม่ใช่ต้องประวัติคนมุสลิมอย่างเดียวนะ ประวัติคนเหล่านั้นเนี่ย เราก็ต้องอ่านแล้วกลับมาย้อนดูตัวเองนะครับ ผมจึงชอบสไตล์เขาเรียกบุคลิกภาพและกำลังใจ เวลาเราขายงานไม่ได้เนี่ยไม่ท้ออย่างน้อยที่สุด เกตอัลลอฮ์สอนเราศิลปินที่ยิ่งใหญ่บางครั้งไม่จำเป็นต้องขายงานได้จนรวยชีวิตที่ลำบากเนี่ย มันจะสะท้อนงานศิลปะบางอย่างออกมาในขณะที่ศิลปินรวยๆจะไม่สามารถแสดงออกได้เลยบอกผมชอบตัวแกนะ ชอบบุคลิกแกนะนั่นแหละท่านหนึ่งนะที่แบบชื่นชอบเป็นพิเศษเป็นพิเศษนะครับ อันนั้นคแล้วครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นไอดอลด้านการวาดรูปหรือว่าด้านงานศิลปะสำหรับอาจารย์บับลีนะฮะนี่วันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลก ของผมนกันนะครับอาจารย์บับลี่เนี่ยมีไอดอลเป็นแรนโกแล้วผมก็ก็คงว่าหลาย ๆ ท่านที่กำลังรับชมก็น่าจะเออเขาเรียกว่าน่าจะได้เปิดตาอีกอีกอีกอีกช่องหนึ่งอย่างนี้ครับอาจารย์อาจารย์ในขณะที่เราคุยเรื่องการวาดรูปของอาจารย์เนี่ยมีท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็มีการเข้ามาว่าสนใจรูปของอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยช่วงท้ายกันเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากร้าน แล้วก็เดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์ โชว์รูปขออาจารย์ข้างหลังนิดหน่อยครับอาจารย์ ทีนี้เนี่ยคือรูปตอนนี้เนี่ยที่ผมมีอยู่ เดี๋ยวนะครับขออนุญาตต้องไปเอาข้างหน้าห้องเลยข้างหน้าห้องแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ขออนุญาตเดินแป๊บนึงนะครับ ครับครับครับโอเคครับท่านท่านท่านผู้ชมทางบ้านฮะวันนี้ได้คุยกับอาจารย์บับลี่เนี่ยในแง่ของงานศิลป์เนี่ยถือว่าโอ้โหเราเราได้ความรู้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับ อันนี้อาจารย์กำลังจะ ให้เราดูภาพภาพผลงานของตัวเองใช่ไหมครับลูกนี้มันจะมีหลายแนวนะครับซาระมันจะมีหลายแนวนะแรกๆเนี่ยอันนี้ต้องบอกถ้าเห็นลูกสาวไปซานะผมก็จะชอบทำอะไรที่แบบก๊อปปี้หรือว่าก๊อปปี้ของจริงก็คือธรรมชาตินะรูปธรรมชาติรูปวิวรูปอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งที่เราทำนะครับไม่น่าไม่ทราบว่าเห็นชัดหรือเปล่านะแต่พอเห็นชัดไรับาจารครับครับพอหลังๆไปเนี่ยผมไปดูงานแนวหนึ่งก็คือชอบในแบบ impressionist นะฮะ impression หรือว่าครับใช่เลยดัดแปลงงานนะครับคือถ้ามองเห็นชัดๆเนี่ย แปลงผมจะหยาบมากนะฮะตรงนี้นะเราจะไม่ไม่ได้แบบ เน้นเกลี่ยให้เรียบเนี้ยบ แต่อันนี้มันจะเน้นของอารมณ์นะแล้วก็การระบายสีอารมณ์อะไรต่างๆ เข้าไป มันจะเห็นฝีแปลงที่ค่อนข้างจะรุนแรงกว่างานปกติทั่วไปนะครับเลยบอกว่าเป็นเป็นงานอีกแนวที่ผมชอบนะครับ อันเนี้ยนี่นะไม่ ในในในในไลฟ์ไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับ เห็นชัดครับอาจารย์เห็นชัดครับการทำเูแลก็เป็นงานที่แบบทำแล้วก็ขายวันต่อวันครับหาเช้ากินข้ามเลยเช้ากินข้ามนะฮะทำปุ๊บผมก็จะไลฟ์นะครับ ก็ทำดูแลพี่น้องก็ซื้อ นะ บางทีก็โพสภาพนิ่งบ้างอะไรก็แล้วแต่นะครับ แต่ก็ความสุขที่เราได้ทำข้างหลังแล้วก็ใช้ด้วยนะครับอาันนี้พอทำเสร็จ ครับ แล้วก็รอสีแห้งใส่กรอบส่งให้เขาแค่นั้นแหละครับทำดูนแลครับโอเค อาจารย์ครับผมว่าการไลฟ์ของเราคืนนี้เนี่ยจะเป็นที่มาของออเดอร์เข้าหาอาจารย์ครับเพราะว่าหลายคนคือมาเม้นบอกว่าสนใจสนใจแต่อาจารย์ผมขอขอ priority อ่ะอภิสิทธิ์พิเศษ ผมขอสั่งอาจารย์เลยว่าผมเนี่ยอยากได้งานศิลปะขออาจารย์ ช่วยวาดให้ผมหนึ่งชิ้น ซึ่งผมเนี่ยอยากได้ในความรู้สึกคือความหวังประชาธิปไตยความสุข แล้วก็กรอบเกรนประมาณภายใต้สี่สี่คำเล็กๆ นี้ครับอาจารย์ แล้วผมจะรอรับว่าภาพที่อาจารย์จะวาดออกมาให้ผมเนี่ยจะเป็นภาพยังไงแต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะมีหลายคนน่าจะเอ่ออินบ็อกมาหาผม แล้วก็อาจจะขอขอให้ผมสั่งภาพจากอาจารย์ด้วยเพราะว่าหลายท่านให้ความสนใจค่อนข้างมีเยอะมากครับอาจารย์ อาจารย์ทีนี้เนี่ยผมขอให้อาจารย์อธิบายนิดนึงท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะได้ยินที่อาจารย์ว่าอาจารย์ชอบวาดในเขาเรียกว่า แนวแนวไหนนะครับอาจารย์อิมอิมเพรสชั่นเป็นแลสเคปเป็นวิววิววิวฮะวิวอ่ะฮะ อ๋อโอเคครับอาจารย์ อันนี้อันนี้มันมันเป็นแรงบันดาลใจจากไหนบ้างครับที่ทำให้อาจารย์ชอบวาดรูปแนวแลนด์สเคปอย่างเงี้ยครับ ครับ จริงๆ ผมพูดบอกอิซาเลยนะครับว่าผมชอบชีวิตของแวนโกะนะครับแต่เนื้องานสไตล์เนี่ย ผมจะชอบแบบของอ่าโมเน่นะฮะไม่ใช่มาเน่ลิเวอร์นะฮะโมเน่ครับโมเน่ครับ มอเน่นี่แกจะเล่นเป็นแนวแลนด์สเคปเยอะมากนะครับนะค่อนข้างจะมีอิทธิพลสูงนะกับชีวิตผมนะครับ ก็งานแกจะเป็นหยาบมากโมเน่เป็นอีกคนหนึ่งที่ขออนุญาตพูดแบบเชิงศิลปะเลยนะคืนนี้ซานะ เราไม่ได้บรรยายนะครับเดนะแต่ว่าโมเน่จะเป็นคนที่มีอิทธิพลในงานอิมเพรสชันนิสเขาเรียกตัวพ่อเลยนะ ตัวพ่อตัวหนึ่งนะ เลยบอกว่างานที่หยาบสีแปลงที่หยาบแล้วก็โดนตำหนิจากศิลปินฝรั่งเศสในยุคแรก แต่แกก็ไม่ท้อในการสร้างงานของแก ซึ่งดูงานเนี่ย ถ้าดูแวบแรกนึกว่าเด็ก เหมือนกับเด็กเอาอะไรมาเกี่ยมาปาดอย่างนั้นนะแต่พอดูลึกลงไปเนี่ย มันได้ฟิลนะมันดูแบบ มันดูว่าเออมันใช่แบบมันสไตล์นี้นะ ผมก็เลยพยายามทำเรื่อยมาในเรื่องของวิวเรื่องแลนด์สเคปผมรู้สึกว่ามันอิสระนะมันอิสระไม่เหมือนกับเอาหุ่นนิ่งมาตั้ง แล้วก็นั่งคือขวดเขียวก็ขวดเขียวมันจะไปใส่เป็นแดงน้ำเงินเหลืองม่วงไม่ได้ ฉะนั้นเวลาเราอยู่ในทุ่งดูวิวธรรมชาติ เวลาเราได้ว่ามันได้ฟิลมันได้ฟิลมาก และได้ฟิลยังไงนะจริงๆในสาผมเนี่ยจริงๆ ไม่ค่อยเปิดรับออเดอร์เลยในสาจริงๆนะเพราะพี่น้องเคยสั่งมา จริง ๆ จริงๆอันนี้พี่น้องเคยสั่งมาแล้วผมไม่ทำอ่ะผมไม่ทำ ผมก็บอกเออชาล็อผมจะทำนะ แล้วมันไปถึงจุดหนึ่งฟิลเราไม่วาดมันมันอธิบายไม่ได้เหมือนกัน เราไม่อยากวาดรู้สึกอ่าสมมติพี่น้องบอกอยากได้รูปอ่ารูปทะเล รูปทะเลนะ สมมติทะเลนะแต่ผมไม่อยากวาดอารมณ์รู้สึกไม่ได้ว่ากูจะให้กูไปนั่งทำทะเลทั้งที่อารมณ์กูอยากวาดภูเขาเนี่ย ผมก็จะไม่ทำ เพราะว่าจริงๆนะถ้างานไหนที่ผมทำโดยที่ฝืนเนี่ย มันจะฟ้องทางรูปเลย ภาพจะแข็งมากและแฟนจะรู้นะ แฟนจะบอกเลยบอกว่า ถ้ารีบ หรืออารมณ์ไม่มีอย่าทำนะไปพอทำปุ๊บเนี่ยภาพมันแข็งทันทีและแปลกนะทั้งที่สีเหมือนกันนะครับพวกกันเหมือนกันคนทำคนเดียวกัน อารมณ์ต่างกัน ภาพออกมาต่างเลยนั่นไอชาร์ลอตนะครับ ที่ซาบอก ไว้เนี่ยชาร์ลอตเดี๋ยวผมจะ วิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะวิเคราะห์กันอีกทีแล้วก็จะได้มีโอกาสจะได้ทำ แต่แต่ไม่ใช่แบบ ที่ตอนนี้อยากจะทำศิลปะถุงดำนะนะครับเข้าใจครับอาจารย์นะจะทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ลองคิดคอนเซปต์อยู่นะครับว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปศิลปะเนี่ยมันมันเป็นการด่าการการสะท้อนไม่ใช่การเขาเรียกการด่าสังคมการสะท้อนสังคมที่ไม่ต้องพูดพอเวลาเราทำอะไรมาปุ๊บเนี่ย สามารถมองเนี่ยก็เข้าใจได้เลยนะว่า คนทำจะเสืออะไร นะครับก็อิชาร้อนนะครับ ขอบคุณมากครับยิสากันร้อไครอนครับ โอเค ครับเดี๋ยวเราจะได้คุยหลังออเดอร์นะครับออเดอร์ได้จะเข้าได้จะเข้าเลยครับ ตอนนี้ผมนับได้ประมาณสี่ห้าคนแหละที่บอกว่าจะสั่งเนี่ยโอเคครับอาจารย์ วันนี้ก็ได้ในส่วนของเรื่องของชีวิตเรื่องของเอ่อสุนทรียภาพ ทีนี้เนี่ยมาพูดในส่วนของเรื่องของศาสนาอาจารย์ คือในแง่อย่างที่ผมบอกอาจารย์ครับว่า ยุคนี้มันเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ เป็นยุคของเอ่อ ชบาบคือเออหลายหลายคนเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนรุ่นใหม่ครับอาจารย์มักจะตั้งคำถามกับเออสิ่งที่เออเป็นศาสนาบัญญัติหรือว่าข้อกำหนดของศาสนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับเขาเนี่ยก็คือต้องเป็นบุคคลหรือว่าแหล่งอ้างอิงที่ดีๆที่จะทำให้เขาเนี่ยเชื่อแล้วก็ respect อย่างลึกซึ้งได้ไม่ใช่คำตอบที่ผิวเผินสำหรับ คนยุคใหม่นะผมว่าทีนี้เนี่ยพอเป็นแนวแนวนี้นะฮะอาจารย์มันจะเกิดการตั้งคำถามหรือว่าหลายๆ คนเนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่ก็บอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยมันไม่ให้ความสำคัญกับศาสนาเลยเด็กยุคใหม่มันมันมันมันไกลศาสนาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนๆเนี่ยผมว่าเจอปัญหาหมดไม่ว่าจะเป็นพุทธเองไม่ว่าจะเป็นคริสต์หรือว่าอิสลามเองมักจะเจอปัญหานี้เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะปักใจเชื่อกับ อะไรที่มีเหตุมีผลหรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ ที่นี้ครับอาจารย์กับคำพูดที่มองว่าเด็กที่ไม่เชื่อในศาสนาหรือว่าเด็กที่ห่างไกลศาสนาเงี้ยครับคำพูดเหล่านี้เนี่ยอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับอาจารย์พอจะขอให้เรารับทราบด้วยครับครับ คือส่วนตัวครับก็ว่า คือคำพูดที่ว่าเด็กไม่สนใจศาสนา เพราะว่าชอบถามเหตุผลเนี่ย ผมคิดว่าไม่ใช่นะ เด็กสมัยนี้ไม่ใช่ไม่สนใจแต่เด็กสมัยนี้เขากล้ากว่าเด็กสมัยเราสมัยก่อนๆไม่ใช่สมัยก่อนไม่ใช่สมัยผมก็คือสมัยนี้นะยังไม่ยอมย้อนเป็นสมัยเรานะ เด็กสมัยนี้เนี่ยเรากล้าพูดมากขึ้นนะฮะเด็กสมัยนี้เนี่ยเขากล้าทำบางอย่างในสิ่งที่คนสมัยก่อนไม่กล้าทำนะแต่อิสลามก็ไม่ได้ปิดกั้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มีเหตุผลมากถ้าเราดูเนี่ยแต่ละหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีการให้เชื่อโดยที่แบบมึงจะเชื่อแบบเข้าๆมาแต่อิสลามไม่ต้องคิดอะไรเยอะ เข้ามาถึงก็ละหมาดละหมาดบอกไม่ได้ อิสลามมีเหตุมีผลนะครับ ถ้าเราดูในอันกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์เราคิดพิจารณาทั้งหมดเลยนะเขาไม่ดูไปยังท้องฟ้า ว่ามันถูกยกขึ้นไปได้ยังไง ไม่ดูไอ้นั่นเหรอไม่ดูไอ้นี่เหรอและสำคัญที่สุดอัลลอฮ์ให้อ่านให้อิกรอให้อ่านเนี่ยก็คือจงศึกษาทั้งหมดความเป็นไปในโลก มันมีเหตุมีผล และมันไม่มีอะไรที่แบบมนุษย์ไม่สามารถจะคิดได้ว่าโอ้แบบนี้มันจะเกิดทุกอย่างอิชาลอนะครับ อิสลามเป็นศาสนาที่ มีเหตุผลที่จะตอบผู้คนได้ เพียงแต่ว่าคนที่จะตอบเนี่ยก็ต้องศึกษาให้เยอะพอสมควรไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเราเรามีความรู้แค่นี้เนี่ยเรามั่นใจแล้วนะความรู้เรา แต่เด็กสมัยนี้เนี่ยมันสงสัยมากกว่าสิ่งที่เรารู้ มันมีความอยากรู้มากกว่าในสิ่งที่เรามี นี่ก็เป็นโจทย์นะฮะที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยจะต้องศึกษาเพิ่มเติมหยุดเรียนไม่ได้เพราะการศึกษาไม่ได้จบแค่ปริญญานะการศึกษามันมีหลังจากปริญญาอีกปริญญานี่แค่คุณแจดอกเดียวว่าคุณจบ หลักสูตรแต่ไม่ได้หมายก็ว่าคุณเป็นคนเก่งนะนะไม่ได้หมายก็ว่าคุณเนี่ยเก่งอัจฉริยะสามารถจะอะไรคุณต้องเรียนต่อไปจากนั้นนะดังนั้นผมว่าการที่เด็กถามไม่ใช่ว่าเด็กไม่สนใจ ถ้าเด็กไม่สนใจจริงๆเนี่ยมันไม่ถามตั้งแต่แรกนะมันไม่สนใจตั้งแต่แรกแต่ที่มันเข้ามาถามเนี่ยเพราะมันอยากรู้นะเมื่อมันอยากรู้เนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วครับ ว่าเราพร้อมจะตอบเขาแค่ไหน ถ้าอันไหนไม่รู้แนะนำอย่าตอบมั่วนะ เพราะเมื่อมั่วปั๊บเนี่ยเด็กสมัยนี้มันวิเคราะห์แล้วมันคิดเนี่ยมันโต้ขึ้นมาเราไปไม่ถูกเนี่ย เราจะเกมกันหมดนะเราจะเกมอันไหนไม่รู้ก็บอกค่อยไปศึกษาอิชาอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลัมขอกลับไปดูไปศึกษานะเลยบอกว่าอิสลามมีผลมีเหตุที่จะตอบมีคำตอบที่จะตอบในทุก ๆ สมมติฐานนะครับเพียงแต่ว่าเปิดใจซึ่งกันและกันแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นไม่ผิดนะครับที่เด็กจะถามถึงที่มาที่ไปนะฮะโดยบางเรื่องเองที่อิสลามไม่มีคำไม่ไม่สามารถจะตอบได้อย่างเช่นอัลลอฮ์เป็นยังไง หน้าลักษณะไอ้แบบนี้เนี่ยมันเกินสติปัญญาที่เราจะตอบได้ ส่วนเรื่องความเป็นไปการสร้างการเรียนรู้ว่ามีอัลลอฮ์มีอยู่จริงเนี่ย เยอะแยะมากมายนะครับ เยอะแยะมากมายนะอยู่ที่เราจะศึกษาแล้วก็เปิดใจกับมันแค่นั้นเองครับผมครับโอเคครับอาจารย์ก็ผมว่าก็หลายหลายศาสนานะตอนนี้ ก็น่าจะเจอปัญหาในแบบเดียวกันนะฮะว่าเอ่อเรื่องของการตั้งคำถาม หรือว่าเรื่องของเอ่อการเรียกหาเหตุผล ที่จะทำให้รองรับความเข้าใจเองมากที่สุด เพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจแล้วก็มีความศรัทธาที่ถูกต้องที่นี้ครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงครับ อาจารย์อาจารย์บับลี่ได้ได้ติดตามกระแสข่าวตอนนี้ครับที่มีมีพระสงฆ์สองท่านหรือว่าท่านหนึ่งออกมาไลฟ์เเขาเรียกว่าไลฟ์พูดคุยกับทางประชาชน หรือว่าคนไทยใช่ไหมครับพระมหาภัยวันถือว่าเป็นกระแสค่อนข้าง แรงแรงมากในสังคมตอนนี้ เพราะว่าหนึ่งคือเออเป็นเป็นการเขาเรียกว่าแสกแทรกแทรกธรรมะเข้าไปในการสอนของเขาโดยใช้เออเขาใช้ feeling ของความเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นคำโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับ การที่ออกมาสอนคนรุ่นใหม่ โดยใช้คำพูดของคนรุ่นใหม่โน่นนี่นั่นแต่ ออทำให้มีฟีดแบ็หรือว่าการตอบรับจากคนรุ่นใหม่ๆ ค่อนข้างเยอะครับอาจารย์ในแง่นี้อาจารย์จะมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับกับการที่เกิดขึ้นครับเราก็ขอคุยคุยในแง่มุมเราอะนะส่วนของของพี่น้องชาวพุทธก็ของเขาอะนะแต่ในแม่มุมเราคือในในฐานะคนทำงานศาสนา หรือคนทำงานที่กับเยาวชน คือการปรับปรุงวิธีการเนี่ยในการใช้เพื่อให้เข้าถึงเนี่ยไม่ได้ผิดนะฮะไม่ได้ผิด เพียงแต่ว่า บางอย่างที่ผมดูข่าวโอเคมันมันก็ตลกเวอร์ไปอ่ะในบางอย่างที่มันแบบดูเป็นกลายเป็นเลอะเทอะไปอย่างนั้นนะในในมุมของของพุทธศาสนาเขานะ ถามมุมมองในมุสลิม ถ้าเกิดวันหนึ่งครูสอนศาสนาออกมาทำตลกปกฮาแบบนั้น ในมุมมองเรายังไง คือนิดหนึ่งอุลามานักวิชาการสลับคนมุสลิมเราเนี่ยนะยุคอดีตจึงบอกว่า อารมณ์ขันเนี่ยมันเหมือนการเติมเกลือในอาหาร ถ้าเยอะเกินมันจะกินไม่ได้ ถ้าไม่มีเกลือเลยก็ไม่อร่อย ดังนั้น อารมณ์ขันเติมได้ ให้พอประมาณและจานนั้นจะอร่อยในการกิน ทุกคนจะกินมันได้นะแต่ถ้าเกินเยอะไปคนที่ชอบเค็มก็จะบอกอร่อย แต่อย่าลืมนะ คนที่ไม่ชอบเขาก็จะด่าแน่นอนว่า มึงทำยังไงว่าเค็มตายโหเลย แต่ถ้าใส่น้อยเกินไป คนที่ชอบเค็มเขาก็ตำหนิแต่คนชอบจืดเขาก็ชอบ แต่ถ้าใส่พอดีพอดีอันทำดีแ้วกินได้หมดทั้งคนชอบเค็มและคนชอบจืดดังนั้นผมถือว่าโอเคการปรับกับปรับวิธีการใช้คำพูดไม่ได้ผิดนะัะในการที่จะเข้าถึงผู้คนนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูลักษณะ เขาเรียกว่าสายกลางฮะ อิสลามก็สายกลาง ไม่ตึงเกินและไม่หย่อนเกิน การทำงานเหมือนสายกีตาร์นะอาจารย์นะเหมือนสายกีตาร์ ถ้าสายตั้งตึงเป๊ะเกินไปจับ A minor ก็ไม่เพราะ แต่ถ้าหย่อนเกินไป ก็ดีดก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน ฉะนั้นจึงบอกว่าอะไรของเขาของเขาของผมของเราของเรานั่นเรากุมดีนกุมศาสนาเขาเขาไปเคลียร์กันเองแล้วกันนะว่ายังไงนะ ผมก็จะไม่ไปก้าวไก่แต่ในฐานะถ้าเป็นมุมมองมุสลิมการปรับวิธีการ หรือการใช้คำพูดบางอย่างให้วัยรุ่นมันเข้าใจไม่ผิดไม่ผิดฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูอารับดูทั้งหมดกับความพอดีแค่นั้นเองฮะถ้าเยอะเกินไปก็น่าเกลียด ถ้าน้อยเกินไปก็ก็มันไม่ตอบโจทย์กับสังคมนะก็อยู่ที่ดุลพินิษของผู้กระทำนะครับ แต่สำคัญที่สุดต้องตอบได้ว่าคนฟังเราแล้วเนี่ยได้อะไร ถ้าได้แค่ตลก เราก็ไม่ต่างกับกับเชิญยิ้มนะฮะนะเราก็ไม่ต่างกับแบบนั้น แต่ถ้าคนฟังแล้วเขาเป็นคนดีขึ้น ทิ้งเล่ากลับมาทำความดี กตัญญูพ่อแม่มาละหมาดฉะนั้นเป้าหมายเราคือฟังต้องเปลี่ยนแปลงถ้าฟังแล้วเอาฮาเนี่ยพี่น้องมันไม่ยาก วันนี้อิสาจะเอาฮาก็ไม่ยากอ่ะอิสาตีลังกาแก้ผ้าแล้วก็เอาเสื้อ คว่ำลงเนี่ย เอาสักกระเบือมาถือเนี่ยเขาก็ฮาแล้วนะครับฮาแล้ว แต่ถามว่าดูอิสาเอาสักกระเบือมาถือเป็นไม้เนี่ยแล้วมันได้อะไรกลับไปมันขยันละหมาดมันก็ไม่ขยัน มันดูแล้วมันตลก เหมือนกับผู้หญิงแก้ผ้าเต้นนะครับอิสาผมดูอย่างนั้นนะผู้หญิงที่ไลฟ์แล้วก็เต้น จะถอดเสื้อบ้างจะอะไรบ้างดูนะ คนดูเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านเป็นแสน เชื่อไหมคนที่ดูเข้าไปอัปรีทั้งนั้นเลย โรคจิตนะครับ พี่น้อง ไม่ได้พัฒนาสังคมสุดท้าย หลังจากจบไลฟ์เกิดอะไรขึ้น บางคนอาจจะไปข่มขืนคนก็ได้ บางคนอาจจะไปก่ออาชญากรรมอะไรที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศเข้ามาตรงนั้น ความเสื่อมเสียจะมีเยอะกว่าความดี เลยยืนยันเหมือนเดิมนะครับ ว่า ปรับได้แต่ก็พอเหมาะกับแนวทางแต่ละศาสนากันไปนะ ของเราก็ของเรานะส่วนของเขาก็ วันเราว่าลำนะของของพี่น้องชาวพุทธก็ให้เขาไอ้นั่นกันเองนะเราไม่ไปก้าวล่วงของเขาอยู่แล้วนะครับทำดีแล้วครับโอเคครับอาจารย์ทำดีแล้วครับได้ได้แง่คิดค่อนข้างเยอะก็ต้องบอกว่าแต่ละศาสนาหรือว่าแต่ละตัวบุคคลก็จะมีเรื่องของวิธีการเรื่องของแอคชั่นต่างๆ ที่แตกต่างกันไปทีนี้เนี่ยมันมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับ ว่ามนุษย์เนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคม มันมีทั้งแง่ลบแง่บวกทีนี้เนี่ยตัวของผู้เสพเองเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้วิเคราะห์หรือว่าผู้ให้ค่าในส่วนนี้ อันนี้ผมเองก็เห็นเห็นกระแสหรือว่าอะไรต่างๆ ก็ค่อนข้างที่จะในแง่แง่ในแง่ในแง่บวกสำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ ในส่วนของเราก็ต้องต้องต้องมาว่ากันว่าจะยังไงครับทีนี้ครับอาจารย์คือเราเนี่ยก็เดินทางมาค่อนข้างจะเยอะการพูดคุยผมรู้สึกสนุกไม่อยากให้จบ แต่อยากคุยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูคำพูดเขาเรียกว่าดูคอมเมนต์เองเนี่ยก็เป็นคอมเมนต์ที่มีคุณภาพมากๆอาจารย์ ทีนี้เนี่ยผมเลยเอออยากอยากจะถามอาจารย์อีกหนึ่งคำถามครับว่าเอออาจารย์ครับ ในแง่ของทุกวันนี้เนี่ยมันมันเขาเรียกว่าโลกมันอยู่ในยุคของโลกาภิวัตน์ globalization เนี่ยคือมันจะภาวะอะไรต่าง ๆ ค่อนข้างเยอะสิ่งสำคัญเนี่ยสำหรับแง่มุมของคนที่เป็นอิสลามหรือว่ามุสลิม เนี่ยคือเราจะพบว่าแอคเตอร์หรือว่าตัวบุคคล ที่เอ่อถูกสะท้อนออกมาผ่านข่าวหรือว่าอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายนู่นนี่นั่นคือไปในแง่ของเอ่อพูดถึงมุสลิมถ้าเป็นส่วนใหญ่ ทีนี้เนี่ยผมจะไม่ถามอาจารย์ว่าเราต้องทำยังไงกับเคส นี้นู่นนี่นั่นแต่ผมอยากจะถามอาจารย์ว่าอ่าในแง่ของการเป็นเอ่อผู้บรรยายธรรมหรือว่าแง่ของเอ่อการเป็นมุสลิมนะฮะอาจารย์ เอ่อเราเนี่ยจะอยู่ร่วมกันกับสังคม diversity ความหลากหลาย สังคมที่มีความหลากหลายเพราะวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ เอ่อต่างศาสนาต่างเอ่อต่างต่างเชื้อชาติต่างเผ่าพันธุ์เนี่ยในแง่ของศาสนาอิสลามนี่ฮะอาจารย์เอ่อเราจะเอ่อมีวิธีไหนหรือว่าทางทางศาสนาหรือว่าท่านศาสดาของเราเนี่ยได้ได้ฝากแง่คิดอย่างไรกับการที่จะอยู่กับคนที่มีความหลากหลาย หรือว่าสังคมที่มีความหลากหลาย ในแง่มุมของการที่ทำให้สังคมเนี่ยเอ่ออยู่ในรูปแบบของสังคมแห่งสันติได้ครับอาจารย์ ครับครับดีแล้วคำตอบก็ พูดให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายๆเลยนะครับ อิสลามกับการอยู่ร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิกสองอย่างเองนะฮะหนึ่งทำดีกับเขาสองภายใต้ขอบเขตอิสลามแค่นั้นเอง อะไรคือการทำดีกับพวกเขาทั้งหมด สิ่งที่จะทำให้เขามีความสุข ไม่เดือดร้อนอิสลามต้องส่งเสริมให้เราทำกับเขาหมดเลยนะภายใต้ขอบเขตศาสนาก็คืออันไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาเราจงร่วมมือร่วมใจกันได้หมดเลยครับแะแค่นั้นเองฮะส่วนอันไหนที่เป็นเรื่องของพิธีกรรมศาสนา อันนั้นเราก็ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก้าวไก่ซึ่งกันและกัน ส่วนเรื่องทางโลกทั้งหมดทำกับเขาได้ดีอิสลามจึงสอนนะอัลลอฮ์จึงบอกว่ากูลูลินนาสิคุสนาท่านทั้งหลายจงพูดกับมนุษย์ได้ดี ฉะนั้นคำว่ามนุษย์เนี่ยเข้าหมดทั้งจีนพุทธซิก อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนเราพูดดีกับเขาหมดนะ พูดได้ดี ทำให้ดีนะครับ แล้ววันนี้คนจะมองเราแบบไหน อันนี้เรื่องของคนมอง เรื่องของคนมองจริงๆ พี่น้องดูถ้าพูดง่ายๆนะ ดูตัวอย่างบ้านไซทองสิครับ บ้านไซทองนะ บ้านไซทองสมัยก่อนละครอ่ะ กว่าคนจะรู้ว่าพระจมานเป็นคนดี ก็เกือบตอนจบ และหนังไทยมันจะมามาเด่นตอนจบเสมอ ฉะนั้นชีวิตเราเนี่ย ไม่จำเป็นว่าวันนี้เขาจะเห็นเราเป็นพระเอก หรือเป็นคนดีเลย คือคนจะดีดีจริงนะฮะและเขาจะเห็นความดีได้ ทั้งหมดต้องใช้เวลาเพชรไม่ได้เจียแค่วันเดียว หรือวินาทีเดียวก็เสร็จนะครับ อย่างน้อยต้องใช้เวลา คนก็เหมือนกันนะฮะจะไปอยู่อยู่จะให้เขาว่าเอ้ยอิสลามฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเขาไม่ฟังหรอกครับ เพราะสื่อข่าวหนัก และมีน้ำหนักกว่าคำพูดของเราและสื่อข่าวแต่ละสื่อทั้งหมดมีคำพูดและมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดออกจากปากคนชาวบ้านอย่างเราครับดังนั้น ความจริงคือความจริง ต่อให้ข่าวเขาประโคมยังไงก็แล้วแต่ ท่านเป็นคนดีอ่ะเมื่อท่านเป็นคนดีอ่ะอย่างน้อยที่สุดทั่วโลกจะว่าท่านเป็นยังไงก็แล้วแต่ แต่คนข้างบ้านเขารู้ว่าท่านเป็นคนดี พอแล้วอยู่กับคนได้ดีนะครับก็ภายใต้ขอบเขตศาสนาชาลอครับ เราจะอยู่ร่วม กับทุกศาสนาได้โดยไม่มีปัญหาใดๆเลยครับอิชาล็อกครับนึ่งแล้วอิชาลอกครับก็เป็นคำตอบสั้นๆ คือหนึ่งอยู่เขาเขาเรียกว่าทำดีกับเขาภายใต้เขาเลยของศาสนา เป็นคำตอบสั้นๆสั้น ๆ แต่ว่ามีความลึกซึ้งมาก อันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านเพราะว่าแน่นอนว่าอิสลามเนี่ยคือศาสนาแห่งสันติอยู่แล้วดังคำของมันเนี่ย อันนี้ผมเองก็เห็นด้วยกับอาจารย์ อาจารย์ครับวันนี้เนี่ยเราคุยตั้งแต่ เรื่องของชีวิตความหมายอะไรต่างๆ มาถึงในส่วนของทุนทีภาพไปถึงการวาดรูปของอาจารย์จนมาถึงเรื่องของแง่มุมทางศาสนาเนี่ยคิดว่ามันค่อนข้างจะครบรถ แล้วก็กับเวลาที่ค่อนข้างมีจำกัดเนี่ยคือวันนี้ทำให้ผมเนี่ยได้มองมองเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านเองเนี่ยก็ได้เห็นอะไรลึกขึ้นแล้วมองว่าหลายๆ ท่านเนี่ยหลังจากนี้น่าจะมีเออเขาเรียกว่าอินบ็อกหาอาจารย์ ทีนี้ครับอาจารย์ก่อนที่เราจะจากกันไปครับอาจารย์ คำถามนี้เนี่ยผมมักจะถามกับหลาย ๆ ท่านเลยครับ เวลาคนทำงานนะครับ คือผมอยากจะถามว่าในแง่ของอาจารย์เนี่ยที่เป็นหนึ่งในนักเผยแพร่ศาสนาเนี่ย อาจารย์มีความคาดหวังอะไร กับการที่อาจารย์เนี่ย กับสิ่งที่อาจารย์กระทาอยู่ อาจารย์หวังอะไร ในสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่ตอนนี้ครับ อาจารย์ว่าคาดหวังว่าอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นในอนาคตจากการกระทำของตัวเองนะครับ อาจารย์ครับอันดีแล้วสิ่งที่ผมคาดหวังที่สุดเลยนะครับอาจารย์มีสองอย่างนะครับ นะฮะสองอย่างนะครับพี่น้องสองอย่างที่ที่เราบรรยายสองอย่างที่เราต้องการหนึ่งคนเลวได้กลับตัวนะฮะสองคนดีได้มั่นคงแค่นั้นเอง คนที่เลวได้เปลี่ยนแปลงตัวเอง ส่วนคนดีอยู่แล้ว ให้เขาดีแบบนั้นต่อไปสองอย่างเนี้ยถ้าสองอย่างนี้เกิดได้สังคมสงบครับนะเป้าหมายในการบรรยายในการพูดเรื่องศาสนาผมต้องการแค่นั้นเองนะคนไม่ละหมาดให้มาละหมาดคนในเราคุณพ่อแม่ ให้กลับมากตัญญูต่อพ่อแม่ คนที่มีความเลวร้ายให้เปลี่ยนแปลงจนเป็นคนดี แล้วคนที่ดีแล้วฮะให้เขามั่นคงในความดีต่อไป อินชาลอ์สองอย่างฮะต้องการแค่นั้นฮะต้องการแค่สองอย่างเองครับ นั่นแหละครับหวังว่าอินชาลอ์นะครับมันจะเห็นผลในสักวันหนึ่งครับใช่อินชาลอ์ครับ อินชาลอ์ครับอาจารย์ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ ที่ช่วยเรียกว่ามาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษ เอ็กซ์คลูซีฟจากเพจอีซาวันโอวันวันนี้ครับก็ท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่ติดตามทางบ้านเนี่ยเท่าที่ดูก็ร้อยกว่าคนนะครับอาจารย์ซึ่งผมเองเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วย แล้วก็วันนี้เนี่ยจากหัวข้อที่เราพูดคุยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตเนี่ยแน่นอนว่า การให้คำนิยามของชีวิตเนี่ยของหลายท่านเนี่ยก็แตกต่างกันไป หรือว่าจะเป็นบททดสอบหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่ต้องเจอเนี่ยผมกับอาจารย์เองเนี่ยก็ยังคนยืนยันว่าเราเนี่ยจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังประสบปัญหาอยู่ ซึ่งอาจารย์เองก็บอกว่าชีวิตนี้เนี่ยคือการเจอปัญหาเนี่ยให้มองว่าเป็นเรื่องสนุกคือได้ต่อสู้เพื่อที่จะก้าวขั้นไปเจอปัญหาที่เขาเรียกว่าที่ที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยสิ่งที่ทำอยู่เสมอก็คือ เวลามีการคาดหวังอะไรอยู่ครับ ผมจะมีการเผื่อสเปซเล็กๆสำหรับความผิดหวังด้วยเมื่อมันไม่เกิดขึ้นหรือว่ามันผิดหวังเนี่ยเราเราเองก็จะสามารถช่วยอยู่ตัวเองได้ในระดับหนึ่งในแง่ของสุนทรียภาพวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของงานวาดเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าความความหลงไหลของอาจารย์บับลี่หรือว่าแง่มุมภาพอีกมุมหนึ่งของอาจารย์บับลี่ที่หลายคนเนี่ยไม่เคยเห็น ไม่ว่าจะเป็นความหลงไหลหรือว่าความชื่นชอบในตัวของ behavior หรือว่าบุคลิกภาพของแวนโกะ ภาพวาดของแวนโกะรูปแบบการวาดต่างๆเอ่อไม่ว่าจะเป็นการชอบวาดแลนด์สเคปต่างๆอะไรคือ วันนี้ทำให้เรานอกจากจะได้เป็นการพูดคุยแบบชิวๆแล้วเนี่ยเราก็ได้แง่มุมต่างๆว่าการพูดคุยเรื่องของศาสนา ไม่ว่าจะเป็นแง่คิดที่ที่ดีมากๆที่อาจารย์บอกว่าการอยู่อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเนี่ยมันไม่ได้ต้องการอะไรมาก หรือว่ามันไม่ต้องทำอะไรมาก แค่ 2 อย่างเท่านั้นก็คือทำดีกับเขาแล้วก็ภายใต้กรอบเกณฑ์ที่ถูกกาหนด ำหรับพระเจ้าของเรา ดังนั้นเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ย ถ้าเปรียบเสมือนเอ่อข้าวจานหนึ่งเนี่ยผมมองว่ามันเป็นข้าวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรสชาติที่อร่อยสำหรับผมอาจารย์กับการพูดคุยกับอาจารย์วันนี้ ครับ ดังนั้นเนี่ยก็ต้อง ขอขอบคุณอาจารย์ในฐานะแขกพิเศษ แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านด้วยครับ และวันนี้เพจอิสาวันโอวันได้เดินทางมาถึงส่วนของการปิดการแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ย ขอลาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ ด้วยคำว่าวัสลามอะลัยกุ้มวารอมาตุลลอฮิวบะกาตุครับขอความสติจงประสบแด่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับอัลลอฮฺ อ่าเดี๋ยวผมไปทำเลแล้วครับ